ในตอนที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการเริ่มต้นทำการตลาดจากการวิเคราะห์ และกำหนด STP คราวนี้เราก็ต้องสื่อสารแบรนด์ของเราออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพราะถึงแม้เราจะมีสินค้าหรือบริการที่ดี แต่เราไม่ได้ทำการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ก็จะไม่มีใครรู้จักมาซื้อหรือมาใช้สินค้าหรือบริการของเรา ดังนั้นถ้าเรารู้จักทำการสื่อสารการตลาด หรือ marketing communication เราก็จะสามารถสร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์ของเรา ก่อนที่เราจะสื่อสารแบรนด์ของเราให้ประสบความสำเร็จ เรามาทำความเข้าใจองค์ประกอบของแบรนด์ 2สส่วนที่สำคัญ คือ อัตลักษณ์ของตราสินค้า หรือแบรนด์ Identity กับภาพลักษณ์ของตราสินค้า หรือแบรนด์ Image อัตลักษณ์ของตราสินค้าก็คือภาพลักษณ์ที่ปรารถนาที่เจ้าของแบรนด์ อย่างเจ้าของกิจการผู้ก่อตั้ง หรือนักการตลาดต้องการสื่อสารให้เกิดในใจของผู้บริโภค หรือก็คือภาพลักษณ์ที่เกิดจากฝั่งของเจ้าของแบรนด์เป็นผู้กำหนด ส่วนภาพลักษณ์ก็คือภาพลักษณ์ที่รับรู้จริงของผู้บริโภค หรือในอีกความหมายก็คือภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจริงในฝั่งของผู้บริโภค ซึ่งทั้งสองส่วนก็เป็นผลจากการสื่อสารตราสินค้า การวางตำแหน่งตราสินค้า และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับเกี่ยวกับแบรนด์ ทั้งจากที่เป็นประสบการณ์ตรง และจากการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ และที่สำคัญ การกำหนดอัตลักษณ์ตราสินค้าแ Brand Identity จะต้องเป็นตัวนำภาพลักษณ์ตราสินค้าแรนด์อ Image เพราะหากปล่อยให้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่รับรู้โดยผู้บริโภคเป็นตัวนำ แบรนด์ก็จะขาดความเป็นตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ และนอกจากนี้ การสื่อสารแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ หมายถึงการมีช่องว่างหรือแกลบทางการสื่อสารน้อยหรือไม่มีเลย เพราะหมายถึงการที่ภาพลักษณ์ที่เจ้าของตราสินค้าปรารถนา ตรงกับภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภครับรู้จริง เมื่อเราเข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานของแบรนด์ เรามาทำความเข้าใจหน้าที่หลักของการสื่อสาร 3 ประการ หน้าที่ที่ 1 คือแจ้งเพื่อทราบ inform โดยเฉพาะสำหรับสินค้าบริการหรือแบรนด์ใหม่ เราจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ผู้บริโภค รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือแบรนด์นั้นๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้หรือสร้างความตระหนักในตราสินค้า brand awareness หน้าที่ที่ 2 คือ เตือนความจำ remind สำหรับสินค้า บริการหรือแบรนด์ที่ผู้บริโภครู้จักแล้ว หรือแม้กระทั่งเป็นลูกค้าของแบรนด์นั้นๆ แล้ว แต่หากไม่คอยย้ำเตือนผู้บริโภค ก็อาจทำให้สูญเสียลูกค้าเดิมของแบรนด์ให้กับคู่แข่งได้ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงดังเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นทุกๆ แบรนด์จะต้องสื่อสารการตลาดกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และหน้าที่ที่ 3 จูงใจ persuade เป็นหน้าที่สำคัญของการสื่อสารการตลาด เพราะไม่ว่าแบรนด์ของเราจะเป็นแบรนด์ใหม่ หรือแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก เราก็ต้องทำการสื่อสารการตลาดทั้งกับกลุ่มที่เป็นลูกค้า และกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้า เพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคที่ไม่ใช่ลูกค้ามาเป็นลูกค้า ซื้อหรือใช้สินค้า และสำหรับลูกค้าเดิม เราก็ต้องการจูงใจให้ซื้อซ้ำบอกต่อ และสร้างความพักดีให้เกิดกับแบรนด์ ซึ่งในปัจจุบัน ผู้บริโภคยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อสังคม หรือโซเชียลมีเดีย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับการทำให้แบรนด์ของเราเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ถ้าเราทำตามลำดับขั้นของโมเดล i s a s ขั้นที่ 1 A ตัวแรกมาจาก attention ก็คือเราต้องสื่อสารให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจในการรับสารของเรา ซึ่งเราอาจจะใช้สื่อในโฆษณาเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภค เช่น เสียงเพลงที่ไพเราะ ภาพที่สวยงาม นักแสดงในโฆษณาที่ดึงดูดใจ หรือแม้กระทั่งกลิ่นที่หอม จากนั้นเราก็ต้องไปสู่ขั้นที่ 2 I ซึ่งมาจาก interest โดยที่หลังจากผู้บริโภคตั้งใจฟัง หรือดูแล้ว เราก็ต้องดึงความสนใจของผู้บริโภคให้คงอยู่ โดยการนำเสนอสิ่งที่เป็นจุดขายที่แตกต่างของเรา หรือ USP ซึ่งมาจาก positioning ของเรานั่นเอง ซึ่งใน2ขั้นแรก A และ I ถือเป็น passive consumer ก็คือผู้บริโภคเป็นฝ่ายรับสาร ส่วนในขั้นที่ 3 S มาจาก search เราต้องการทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเกิดความสนใจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการแรกที่จะเปลี่ยนผู้บริโภคจากที่เป็นฝ่ายรับ passive consumer ให้เป็นฝ่ายรุก active consumer ขั้นถัดไป ขั้นที่ 4 A ที่มาจาก act การกระทำทุกๆการสื่อสารทางการตลาด ผลที่เราต้องการได้รับคือ การกระทำของผู้บริโภค ก็คือ กระทำการซื้อใช้บอกต่อ และในรูปแบบการสื่อสารปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหน ก็ใช้สื่อสังคมโซเชียลมีเดียกันทั้งนั้น ดังนั้นเราจึงต้องทำการเพิ่มพลังรุกให้กับผู้บริโภค โดยการให้ผู้บริโภคเกิดการแชร์ ประสบการณ์ซื้อ ช้สินค้าแนะนำบอกต่อทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้เกิดผลแบบก้าวกระโดด แล้วเมื่อเราพร้อมแล้ว คราวนี้เราก็ต้องสื่อสารแบรนด์ของเราออกไปให้โดนใจผู้บริโภคยุคใหม่ อย่างชัดเจน ต่อเนื่องและโดดเด่น เพื่อสร้างแบรนด์ของเราให้เป็นแบรนด์ที่รักของผู้บริโภค อย่างยั่งยืน